ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่แปด นารทะมหาพรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอุเปขาปารมี เว้นเราแล้ว ไม่มีใครสามารถปลดเปลื้อง พระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฐิได้ วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระธิดา และทำให้พระราชา พร้อมทั้งบริวารชนเกิดความสวัสดียานนวชิระ พระราชจิตจาภรเทิดยานวชิโร กังของเสนาบดี ขณะนั้น อลาตะเสนาบดี ได้ฟังคำคุณาชีวกได้กล่าวขึ้นท่ามกลางประชาชนว่า ข้าพเจ้าชอบใจที่ท่านพูด แม้ข้าพเจ้าก็ระลึกชาติได้ ชาติหนึ่งคือ ในอดีตชาติ ข้าพเจ้าเคยเกิดในเมืองพาราณสี อันเป็นเมืองหนาแน่นมั่งคั่งเป็นนายพลานข้าโคชื่อ ปิงคละข้าพเจ้าได้ทำบาปกรรมไว้มากมาย ได้ฆ่า ทั้งโค กระบือ หมูแพะเป็นอันมาก ข้าพเจ้าตายจากชาตินั้นแล้ว มาเกิดในตระกูลเสนาบดี อันบริสุทธิ์นี้บาปไม่มีผลแน่ ถ้าบาปมีผลทำไมข้าพเจ้าจึงไม่ตกนรก ในอดีตชาติ ในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะอลาตักเสนาบดีนั้น เคยทำบุญด้วยการสักการะบูชาพระเจดีย์ด้วยพวงดอกอังกาบด้วยจิตศรัทธาตั้งมัน่นหลังจากตาย ถูกกรรมอย่างอื่นซัดให้เป็นไปตามอำนาจ ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร ด้วยผลแห่งบาปกรรมอย่างหนึ่ง ในชาติถัดจากนี้ไปทำให้เขาได้มาเกิดในตระกูลคนฆ่าโคมีชื่อว่าปิงกละได้ทำกรรมด้วยการฆ่าสัตว์ไว้มาก ตามอาชีพของตระกูลครั้นเวลาที่จะตาย บุญที่เคยสักการะบูชาพระเจดีย์ซึ่งยังไม่ให้ผลได้มาให้ผลขั้นในระหว่างกรรมนั้น ทำให้กรรมคลุกกลุ่ม สงบนิ่งอยู่ เหมือนไฟที่ถูกคิดเท่ากลบไว้ เขาจึงมาบังเกิดในตระกูลอมาตทำให้ได้รับสมบัติเช่นนั้น และระลึกชาติได้ เฉพาะชาติที่ทำกรรมฆ่าโก ไม่อาจรับลึกถึงบุญกรรม อื่นในอดีตที่ห่างออกไปอลาตเสนาบดี จึงสนับสนุนคำพูดคุณาชีวกนั้น เพราะ เข้าใจว่า ตนได้ทำกรรมคือการฆ่าโคไว้มาก ก็ยังได้มาเกิดเป็นเสนาบดี มีอำนาจสูงสุดเหนืออำมาตย์คนอื่นในมิถิลานคร